สวัสดีค่ะ คลิปวิดีโอนี้นะคะ จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบความเข้ากันได้ของ Workbook ค่ะ โปรแกรม Microsoft Excel ในเวอร์ชัน2013 ถึงแม้จะมีความสามารถที่สามารถเปิดไฟล์ Workbook ของชุด Office เวอร์ชันที่เก่ากว่าได้อย่างไม่มีปัญหาแล้ว แต่เอกสารที่เก่ากว่าบางคำสั่ง ก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ เมื่อมาทำงานบน Microsoft Office 2013 นะคะ ดังนั้นจึงควรมีการทำการแปลงเอกสารในเวอร์ชันที่เก่ากว่า ให้สามารถใช้คำสั่งหรือเครื่องมือต่างๆมากขึ้น สามารถแปลงเอกสารในรูปแบบ compatibility mode มาเป็นค่าปกติของเวอร์ชัน Office 2013 ได้ค่ะ ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ จากไฟล์นะคะจะเห็นได้ว่า ไฟล์ที่กำลังเปิดอยู่นะคะเป็น Excel เวอร์ชันเก่านะคะ ก็คือเวอร์ชัน2007 ค่ะ จะมีคำว่า compatibility mode นะคะ ซึ่งเราสามารถทำการแปลงได้นะคะ โดยใช้คำสั่งที่แท็บไฟล์ค่ะ จากนั้นนะคะ ใช้คำสั่ง info นะคะ แล้วก็คลิกคำสั่ง convert ค่ะ จะขึ้นหน้าต่างนะคะ การแปลงนะคะ คลิกโอเคค่ะนะคะตอนนี้นะคะ ไฟล์นะคะก็จะเป็นเวอร์ชันปัจจุบันก็คือเวอร์ชัน2013 แล้วค่ะ